แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสมีเนื้อหาทั้งหมด 8 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนจะมีวิดีโอบทสนทนาสั้น ๆ 3 บทพร้อมคำถามอย่างง่าย ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน เมื่อเปรียบกับภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสจะเรียนยากกว่า เนื่องจากต้องผันรูปกริยาตามเพศและพจน์ของประธานและตามการที่ใช้ การแต่ละการจะมีรูปแบบการกระจายคำกริยาที่ชัดเจน เมื่อกระจายคำกริยาตามการได้ถูกต้อง ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่เป็นผู้ที่เราสนทนาด้วย หรือเป็นผู้อ่านสารที่เราต้องการสื่อจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ในภาษาไทยเมื่อต้องการบอกว่า ฉัน รักเธอ หากไม่เข้าใจไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ก็จะทำให้เรียงคำเป็นประโยคภาษาฝรั่งเศส Je aimé t ซึ่งเป็นประโยคที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ฝรั่งเศส เรายังไม่สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสตามแบบภาษาไทยได้ แต่เราต้องนำคำภาษาฝรั่งเศสมาเรียงลำดับตามกฎไวยากรณ์ฝรั่งเศสดังนี้คำว่าฉันในภาษาไทย เทียบกับภาษาฝรั่งเศสได้หลายคำเนื่องจากภาษาฝรั่งเศสมีคำว่า ฉัน ให้เลือกใช้ตามหน้าที่ของคำที่ใช้ในประโยค ในกรณีของคำแรกในประโยคตัวอย่าง จะต้องใช้คำว่า je เนื่องจากทำหน้าที่เป็นประธาน ไม่สามารถใช้ me หรือ moi ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำเน้นย้ำหรือเป็นกรรมได้ คำว่ารักในภาษาไทย เทียบกับภาษาฝรั่งเศสว่า aimer ในกรณีนี้จะใช้กับประธานฉัน บุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ การปัจจุบัน จะต้องผันรูปเป็น M คำว่าเธอ ในภาษาไทย เทียบกับภาษาฝรั่งเศสว่า tu ซึ่งเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองเอกพจน์ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ในประโยคนี้ได้ เนื่องจากไม่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานคำว่า tu ในภาษาฝรั่งเศสเมื่อทำหน้าที่เป็นกรรมต้องใช้รูป tu แทนคำว่า tu ดังนั้นประโยคภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องคือ je t'aime